การเตรียมดิน การเตรียมดินที่ดีเหมือนดั่งสร้างรากฐานที่แข็งแรงให้กับตัวบ้าน แต่ก่อนหน้านั้นเราควรตรวจสอบหน้าดินของเราว่ามีลักษณะอย่างไร มีธาตุอาหารเพียงพอหรือไม่ เพื่อวางแผนการใช้ปุ๋ย เพิ่มเติมอินทรีย์วัตถุ และปรับปรุงบำรุงดินต่อไป ถามว่าทำไมเราต้องตัวดินล่ะก็เพราะว่าเราจะได้รู้ว่าทุกวันนี้ในแปลงนาเราเนี่ยมีธาตุอาหาร NPK อยู่เท่าไหร่ เราก็จะได้ใส่ปุ๋ยเคมีในปริมาณที่พอเหมาะกับที่ข้าวต้องการ ไม่งามจนเกินไป แล้วก็ทำให้โรคและแมลงไม่มารบกวน ส่วนใหญ่จะเข้าใจผิด คิดว่า เราใส่ปุ๋ยเคมีมากเนี่ยจะทำให้ข้าวต้นใหญ่พอข้าวต้นใหญ่ก็จะให้ผลผลิตสูงแต่ว่าพอเราใส่มากเนี่ยเกิดผลเสียกับข้าวโรคแมลงหรือว่า ต้นข้าวล้มเวลาเราจะเก็บเกี่ยวทำให้พืชผลเราเสียหายอีก